ลองชิมดูครับ ผมซื้อมาฝากอุยมะเขือเทศเหรอคะ เป็ดไม่ชอบอะค่ะ โอ้พี่เป็ดอะก็มาตัดบทตลอดเลยอะครับ ลองมาฟังสรรพคุณดูก่อนไหมครับ มะเขือเทศรับประทานผลสดพันสแน็คสลิม 502 มีวิตามินซีสูง ทำให้ผิวพรรณผ่องใส อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ แถมยังมีรสชาติหวานกรอบอีกด้วยนะครับ โห ถ้าจะดีขนาดนี้อะลองสักหน่อยก็ได้ค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนครับ พี่เป็ดรู้ไหมครับว่ามะเขือเทศพันธุ์นี้อ่อนแอต่อโรคใบหงิกเหลือง เวลาเกิดโรคก็จะเสียหายกันทั้งแปลง นักวิจัยไทยจึงปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศโดยเพิ่มเติมคุณสมบัติต้านทานโรคใบหงิกเหลือง แต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมผลงานวิจัยนี้พร้อมๆกันเลยครับ นักวิจัยไบโอเทคสวทช ร่วมกับบริษัท TKR&D จำกัด ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ ให้มีความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง โดยใช้เทคนิค Marker Assist Selection โดยไม่พึ่งพาการตัดต่อทางพันธุกรรมหรือ GMO ร่วมกับวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม โดยผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศพันธุ์ Snack Slim 502 กับพันธุ์ GT 645-2ที่มียีนต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง และคัดเลือกต้นมะเขือเทศที่มียีนต้านทานโรคด้วย ด้วยสกา DNA Marker ช่วยคัดเลือกได้อย่างแม่นยำ และใช้เวลาในการคัดเลือกสั้นลง โดยมะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลืองมีลักษณะต้นที่แข็งแรง ผลดกและสวยงาม รสชาติดี สามารถต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรคใบหงิกเหลืองได้ดีทำให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงวีขาว จึงปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคค่ะว้าวว้าวว้าว ดีจังเลยค่ะ ที่มีงานวิจัยโดยนักวิจัยไทยมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ช่วยให้ผู้บริโภคอย่างเราได้รับประทานมะเขือเทศที่อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และยังช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้อีกด้วย ใช่แล้วล่ะครับ กว่าจะเป็นผลสำเร็จการวิจัยในครั้งนี้ก็ต้องใช้เวลายาวนานถึง 4 ปีเลยนะครับ ก็ต้องขอยกนิ้วให้กับทีมวิจัยทุกท่านเลยค่ะด้วยความตั้งใจจริงแบบนี้ทำให้ผลงานวิจัยได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี พศ 2560 อีกด้วยครับ สุดยอดจริง ๆ เออว่าแต่ให้ได้หรือยังคะรอกินอยู่นี่เลยครับ ขอบคุณค่ะ หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 025648000 หรือที่ Facebook n a s d a สวทชครับ แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์ กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้อง ว้าว ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ